สวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะพี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักลายกระดูกงูนะคะ ลายกระดูกงูตัวนี้เวลาเราถักถ้าเป็นหมวกเป็นผ้าพันคอเนี่ยลายมันจะยืดหยุ่นได้อย่างเงี้ยค่ะ เอาไปถักขอบหมวกเอาไปทำเป็นหมวกได้นะคะ ตัวนี้เรามาลองทดลองถักกันก่อนนะคะ ตัวนี้จะถักด้วยไม้ยาวนะคะ ถ้าเป็นการถักด้วยมนิดวงกลมจะเป็นอีกแบบหนึ่งตัวที่ถักเป็นมนิดวงกลม เป็นหมวกพี่เมย์มีสอนนะคะ เรามาลองกันเลยนะคะ เราจะใช้วิธีการป้อนไหม นะคะ เข้าที่ห่วงแบบที่สองเป็นการป้อนแบบทั่วไปนะคะ ทีนี้เราบอกเราจะลองสิบสอง บวกสองเป็นสิบสี่ ทีนี้ถ้าเราจะคำนวณห่วง เราก็ใช้พันพันไหมกับไม้เนี่ยค่ะ นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ตัวนี้เป็นจำนวนที่จะใช้ แต่ว่าเราเผื่อนิดนึงเผื่อหางมันนะคะ แล้วก็เวลาเราเริ่มไหมเริ่มแบบนี้นะคะ เริ่มผ่านจากช่องมือ วิธีป้อนไหมมีลงไว้ให้ทั้งหมดห้าแบบนะคะ ลองเลือกใช้ดูนะคะทั้งหมดสิบสี่ห่วงนะคะ พอเราป้อนออกมาหน้าตาห่วงก็จะเป็นแบบนี้ ทั้งหมดสิบสี่ห่วง เรามาลองถักลายกันเลยค่ะ ลายกระดูกงูสำหรับไม้นิดที่เป็นไม้ยาวแบบนี้นะคะ แถวที่หนึ่งยังไม่ยังไม่นับลายนะคะ มันจะเป็นการเพิ่มห่วง ตัวลายจะต้องหารสามลงตัวนะคะ ถ้าเป็นไม้นิดยาวพี่จะเผื่อสอง สองอันนี้อันแรก อันสุดท้ายไว้เก็บขอบ เราก็ดูตรงนี้ว่าของเรา หารสามลงตัวไหม นี่นะคะ ลองเทสดู เราจะถักตักเส้นยาวนะคะ เส้นสั้นปล่อยมัน ไป เริ่มแรกนะคะ เริ่มแรกจะเป็นการเลื่อนห่วงตัวนี้สำหรับขอบนะคะ เลื่อนจากห่วงซ้ายมาห่วงขวา แล้วเราจะเริ่มถักงานนะคะ ถักงานก็เอาไหมไว้ข้างบนนะคะไหมไว้ข้างบนตัวนี้เรียกยานโอเวอร์นะคะ ตัวนี้เรียกสลิด สลิปคือเลื่อนห่วง เนี่ยนะคะ แล้วก็คล้องไปข้างหลัง เราจะถักนิดนะคะ นี่เป็นการเพิ่มห่วง เนี่ยค่ะ ชุดหนึ่งจะมีแบบนี้ ต่อไปนะคะ เอาไหมขึ้นมาข้างบนยานโอเวอร์ สลิปคือเลื่อนห่วง แล้วถักนิด มันจะอ้อมไปแบบนี้ ชุดที่สองนี่นะคะ เอาไหมขึ้นมาข้างบนนะคะ ยานโอเวอร์นะคะสลิปสลิปพีแล้วถักนิด อ้อมใหมลงไป ชุดที่สาม หน้าตาจะเป็นแบบนี้ยานโอเวอร์สลิปพีนิด ชุดที่สี่ยานโอเวอร์สลิปแล้วก็นิด เป็นชุดที่ห้า ยานโอเวอร์สลิปแล้วก็นิด เป็นชุดที่หก ขอบที่จะจบด้วยนิดนะคะ แล้วก็ จะขึ้นด้วยสลิดพลิกกลับค่ะ ถ้าเป็นการถักไม้ยาวมันจะพลิก กลับไปมา เริ่มห่วงแรกลายริม นะคะ ลายริมพี่ใช้สลิดก่อน ตอนนี้ไหมไหมอยู่ด้านเข้าหาตัวเรานะคะ ไหมอยู่ด้านบน จะเริ่มลายนะคะ ลายจะมีแค่แถวนิดเท่านั้น ลายจะมีแค่นี้นะคะ เริ่มถักลาย ยันโอเวอร์นะคะ สลิดเคสองต็อก แถวแรกมันจะเป็นนิดหนึ่งนะคะ อันนี้มันจะเป็นนิดสองรวบด้วยกันหนึ่งชุด จะมีอยู่สามยันโอเวอร์สลิดนิดทูทูเกเตอร์ ก็คือนิดเคสองต๊อก นี่นะคะ ยันโอเวอร์สลิดพีเคสองต๊อก เคสองต๊อกคือถักนิดสองห่วงพร้อมกันยันโอเวอร์นะคะยันโอเวอร์สลิดเคสองต๊อกยันโอเวอร์สลิด เคสองต๊อก ยันโอเวอร์ สลิปเคสองต๊อก จบด้วยนิด ถักพลิกกลับ ถักพลิกกลับไปกลับมาลายจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถักพลิกกลับมาทางนี้ เริ่มเหมือนกัน ถักเหมือนเดิมเลย ไหมอยู่ด้านเข้าหาตัวเรา นะคะ สลิปก่อน เราเริ่มที่ลาย ลายมันจะมีอยู่สามช่อง สามช่องนี้ ยันโอเวอร์นะคะ สลิดพีเคสองต๊อกยานเวอร์สลิดพีเคสองต๊อกยานเวอร์สลิดพีเคสองต๊อกสำหรับไม้ยาวลายจะมีอยู่แค่นี้ค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าถักเป็นไม้นิดวงกลมลายมันจะมีกลับด้านอีกอันหนึ่งเราซ้อมมือดูนะคะ เอาไปถักเป็นผ้าพันคอได้ ถ้าจะขึ้นเป็นผ้าพันคอก็อย่าลืมนะคะ ว่าจำนวนห่วง หารสามลงตัว หารสามลงตัวแล้วบวกขอบเข้าไปซ้ายขวาเห็นะคะ เพื่อให้ตรงตรงนี้มันเป็นตัวลูกโซ่สวยทั้งสองด้านนะคะลองฝึกมือดูนะคะ ตัวนี้หาไหมนุ่มๆถักเป็นผ้าพันคอสวยงามค่ะยินดีแบ่งปันนะคะ ติดตามพี่เมย์ได้ที่ YouTube นะคะ ช่องพี่เมย์ก็เมทินีแฮนด์เมดค่ะคุณค่ะ